การหลอกลวงด้วยเว็บไซต์ปลอม การหลอกลวงด้วยเว็บไซต์ปลอม คือการสร้างหน้าเว็บเพจปลอม ที่คล้ายคลึงกับเว็บเพจจริง แต่จะมีข้อความหรือรูปภาพบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน จุดที่ต้องสังเกตก็คือ ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่เรียกว่า URL จะมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น เว็บไซต์ของการเข้าไปใช้บริการของธนาคาร การเข้าถึงเว็บไซต์ปลอม อาจจะเกิดจากความบังเอิญของผู้ใช้งาน หรือการเข้าถึงจากคำค้นข้อมูลต่าง ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์หลักก็เพื่อจะเอาข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต เลขที่บัญชี รหัสผ่านธนาคาร แนวทางการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ในการหลอกลวงด้วยเว็บไซต์ปลอม ก็คือ เราควรสังเกตความผิดปกติจากการสำรวจชื่อเว็บไซต์ ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์หรือ URL รายละเอียดในเว็บเพจ ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ ลองเข้าเว็บไซต์ด้วยการป้อนหมายเลข IP หรือเข้าเว็บไซต์ผ่านผลของการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต